สรุปชัดเจนเงิน 2,000 เราชนะ บัตรคนจนรับ 675 บาท 700 บาท หรือ 1,000 บาท 2 สัปดาห์ วัสดีค่ะ ทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทย ทั่วประเทศนะคะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็มาพบกันในวันที่8พฤษภาคม 2564 นะคะ และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารนะคะ มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาตอบคำถามคุณพ่อคุณแม่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเช่นเคยนะคะ ก็มีคำถามกันเข้ามานะคะ ว่าปกติแล้วนะคะเราชนะนะคะท่านได้รับ 675 บาทกับ 700 บาทต่อสัปดาห์นะคะ ในวันที่ 21 กับ 28 พฤษภาคมนี้นะคะ ท่านจะได้รับเงินจำนวนเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ ก่อนจะรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ ซึ่งทางช่องนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารให้ท่านฟังในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่การเสียเวลานะคะไปฟังข่าวสารพร้อมๆ กันเลยค่ะ ตามที่มติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะ ได้อนุมัติมาตรการเยียวยา รอบที่3นะคะเพิ่มเงินเราชนะเรารักกันนะคะให้ 2,000 บาทโดยทยอยให้ 2 สัปดาห์ ก็คือสัปดาห์ละ 1,000 บาทนะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องนะคะ สอบถามกันเข้ามานะคะ ในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ ซึ่งปกตินะคะ ก็ได้รับเงินเรา เาชนะการอาทิตย์สัปดาห์ละนะคะ 675 บาทกับ 700 บาทนะคะ นั่นก็เป็นเพราะว่านะคะเราชนะรอบที่แล้วนะคะทางรัฐบาล มีการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ 500 บาทนาน 3 เดือนนั่นเองนะคะก็เลยได้รับแค่ 675 บาทกับ 700 บาทค่ะ ในส่วนของการเพิ่มเงินเราชนะรอบใหม่นี้นะคะ เพิ่มให้ท่าน 2,000 บาทนะคะ ท่านจะได้รับเงินเต็มๆนะคะ สัปดาห์ละ 1,000 บาท 2 สัปดาห์ค่ะ ก็อย่าลืมนะคะสำหรับบัตรคนจนนะคะ ก็จะได้รับเงินนะคะวันศุกร์ที่21 11พฤษภาคม 2564 1,000 บาท และก็วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 อีก 1,000 บาทรวมเป็น 2,000 บาทค่ะ และก็ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30มิถุนายน2564 นะคะ อย่าลืมนะคะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะ มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะ ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้ใต้คลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวมาตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะคะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ